เราลองมาทบทวน 7 เทรนที่คุณจุลเกียรติได้แนะนำกันไปนะคะ เทรนแรกนั่นก็คือ Convival Share 2 Archetypical Consumption 3 Deconsumption of Vital Memory 4 Deconsumption of Occasion 5 Eco East 6 I Me I My และสุดท้ายเทรนที่ 7 Decontractive ค่ะ ซึ่งเราสามารถนำเทรนเหล่านี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของเราได้ค่ะ ดังนั้นเทรนเนี่ยเพื่อการพัฒนาเรื่องของแบรนด์นะครับ ถ้าเราไม่มีข้อมูลพวกนี้นะครับ เราจะอยู่บนพื้นฐานตัวเรามากเกินไป มันทำให้เราเหมือนหน้าต่างการทำกลุ่มแบรนด์มีแค่หน้าต่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเรามีข้อมูลนะครับ ไอ้เจ้าข้อมูลพวกนี้มันจะทำหน้าที่คือ extend โอกาสหรือขยายโอกาสนะครับ ให้แบรนด์เรามีช่องที่ไปในหลาย ๆช่องนะครับว่าเอ๊ช่องไหนนะที่มันเหมาะกับเรา แล้วมันไปออก ขยายออกไปแล้วมันมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับ ซึ่งห้ามนั่งเทียนเป็นขาดทุกท่านต้องมีข้อมูลนะครับ ในปัจจุบันโดยเฉพาะธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งกันสูงนะฮะแล้วก็หาเหตุผลให้เจอนะครับว่าแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับคนจะซื้อสินค้านะครับ เพราะเหตุอะไรที่นอกเหนือแค่คุณภาพ ราคาและบริการนะครับ ไอ้เจ้าข้อมูลเทรนนี้ทั้งหมดเนี่ยแหละครับ ที่บอกว่าเป็นเบสิกของการรีเสิร์ชสมัยใหม่ เราก็เอาเครื่องมือพวกนี้ไปเทสกับลูกค้าของเราว่าเอ๊ะเขาจะหยิบภาพอะไรเขาพูดคีย์เวิร์ดไหนเยอะที่สุดที่เกี่ยวกับเทรนไหน และอันนั้นอาจจะเป็นแบ็กกราวด์ให้เรามาคิดต่อว่ากลยุทธ์เทรนกลยุทธ์แบรนด์ของเราที่สอดคล้องกับข้อมูลเทรนมันควรจะกลยุทธ์ที่ควรใช้เป็นอย่างไรนะฮะโอเคอันนี้ก็ จบในเรื่องของพื้นฐานของการเข้าใจรีเสิร์ชเบื้องต้นนะครับโดยใช้ข้อมูลแมกกาเทรนนะครับแล้วก็คอน sumer trend เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะว่าธุรกิจหรือว่าสินค้าของเราจะมีทิศทางหรือเทรนด์อย่างไรในอนาคต นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายค่ะ ที่จะทำให้เราเป็นคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพค่ะ